มาทุกคนวันนี้เราก็จะมาเล่น Valorant นะคะก็เหงาพอสมควรแล้วก็ช่วงนี้ก็อยากจะเล่นให้ทุกคนดูด้วยนะคะเพราะว่าเพิ่งเล่นมาได้ไม่นานมานี้นะคะ เออก็ถือว่านานอยู่ไม่นานถึงปีอะเออไม่นานถึงเดือนเอ้ยถึงอยู่โอเคเดิมนี่ก็จะมาเล่นกันนะคะเวท มาทุกคน ถ้าใครอยากแอดมินนี่มาก็แอดได้ นี่ค่ะ MNLY นะคะ แอดมาค่ะทุกคน มีเพื่อน3คนนะ โอเคมาสตาร์ทกันเลยนะคะ อ่า แมทฟาวแล้วนะคะ โอ้ ด่าอะไรเนี่ย ไม่คุ้นเลย มินี่ไม่ค่อยได้ด่าเนี่ยโอ้ ุ้ยทุกคนมีฉายาหมดเลยอะอุ้ยเหมือนกันเลยนี่เหมือนกันเลย มาเราเป็นฝ่าย attacking นะคะ เป็นฝ่ายบุกลุกนั่ฝ่ายวางระเบิดฝั่งนั้นก็จะเป็นฝ่ายกู้ระเบิดนะคะ มามาซื้อของกันทุกคนกด B นะคะ นี่ค่ะพอดี โอเมน จะเพนรูปตรงนี้อ o ๊ s อ่าเขาคนนี้ได้เอาระเบิดไปเรียบร้อยนะคะ แล้วก็เออโอ้สวยดีเพ้นด้วยเพ้นได้ไหมเพ้นไปแล้วเพ้นไม่ได้ เออ มันมันย้าย เอ้ย รูปน่ารักจังดูของเราดิเอาไปไหนแล้วช่างมันเถอะมาเราค่อยๆย่องนะคะ แล้วก็จะดูว่าพวกนี้มันอยู่ไหน เฮ้ยเฮ้ยระวังระวังมันเอาระเบิดมา เป็นอันติของทีมนั้นนะคะเดี๋ยวไม่จะเอาอันนี้ไปนี่เฮ้ยเมื่อทีมนั้นไม่อยู่ตรงนี้นะคะมินนี่คิดว่ามันจะอยู่ฝั่งนี้แน่นอน มันอยู่ A ทุกคนมันอยู่ A เดี๋ยวเดี๋ยว เอ้ยเมาส์ติดคีย์บอร์ดอย่าเพิ่งว้ยยิงได้เรายิงได้เรา แต่ว่ามันอยู่แถวนี้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเอ้ยมามามาอยู่ไหนเอ้ยเอ้ยเอ้ยรีโหลดปืนก่อนทุกคน ระเบิดระเบิดเราตกอยู่ตรงนี้นะคะ เรารีบแพนภายใน 40วินะแพนให้ได้แพนให้ได้ไปแพน A นะคะไปแพน A มันอาจจะอยู่ฝั่งนี้ก็ได้แต่ว่ามินี่ต้องรีบแพนก่อนที่เวลาจะหมดนะคะ กด กดสิเฮ้ยชนะแล้ว ไม่เป็นไรนะคะเพื่อเราจัดการไว้แล้วนะคะโอ้สุดยอดกันเป็นทีมเวิร์กจริงๆ ทุกคนมันเป็นอะไรที่สุดยอดเอ้ยสวยว่ะไปได้สวยเลยนะคะ ครั้งแรกนี่นี่โอ้โอเมนนี่ก็เก่งเหมือนกันนะโอ้โหบุกมาอย่างนี้เลย ไม่กลัวใครเลยเนาะเจ็ดเนาะเจ็ด บุกมาแบบสายลุยมากแล้วก็ตายไป มามามาใครใครใคร ระวังนะคะ มันยิงทะลุได้นะ เราต้องตามเพื่อนไปก่อนนะ เพราะว่าถ้าอยู่คนเดียวอาจจะตายได้ นี่เพื่อนกำลังอันนี้ให้เราอยู่นะคะ มาเราก็จะเหลือแค่หนึ่งตัวแล้วนะคะ ทีมนั้นนะคะ เดี๋ยวเราก็มาเฝ้าสไปไว้ก่อนก่อนที่มันจะมากู้นะ ดูดีว่าจะมาจากทางไหน ทางนี้หรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ย มันอยู่นั่นค่ะทุกคน มันกำลังมาทางนี้นะคะ เอ้ย โอเมนฆ่าแล้ว Clean slate Let's leave whatever happened in the past รู้สึกว่านายคนนี้เขาจะเป็นฝ่ายนำระเบิดนะคะ โอเค ให้เขาจัดการไป ส่วนเราก็ตามหลังไปนะคะ เรามีหน้าที่ซัพพอร์ตเพื่อนนะคะ เวลาเพื่อนตายระเบิดตกอะไรเงี้ย ก็เลยต้องไปเก็บเออไปแพนไปแพนไปแพนแทนนั่นเอง เป็นตัวแทนอะไรเงี้ย มา อ๋อย่องด้วยนะเนี่ยต้องระวังนะคะอุ้ยเจ็ดเจ็ดทุกคนมีหลายตัวเลย มีหลายตัวเลยมีหลายตัวเลยเฮ้ยมึงเฮ้ยมันอันนี้มันอันนี้มันอันนี้ระวังเด้อระวังเด้อ ตามตามเพื่อนไปก่อนอะแต่มินนี่ว่ามันอยู่แถวนี้ ยังไม่ตายอีกเหรอเอ้ยเพื่อนตายแล้วนี่เดี๋ยวเดี๋ยวยังอยู่แถวนี้เอ้ยเพื่อนจัดการหน่อยมันอยู่ตรงนั้นน่ะเอามันก็ยิงเพื่อนตายเหรอ ไม่คิดว่าจะอยู่ตรงนั้นนะเนี่ยตกใจหมดเลย ลนหนึ่งจ้าลนหนึ่งไม่เป็นไรเพื่อนแพนไปแล้วมันมากู้ไม่ได้หรอก ฮ่าฮ่าฮ่าเยส ชนะแล้วทุกคน สไปโยรุโหเขาคนนี้ช่างเป็นผู้นำจริงๆนะคะ ในการแพนสไป มา คราวนี้เราจะมาบุก B บ้างนะคะ เมื่อกี้เราไป A แล้ว เฮ้ย ใจเย็น ใจเย็น เป็นไร เจ็ดบายอัมมอร์ไหนวะ ทันไหมเนี่ย อีหยังเนี่ยไม่ทันแล้วค่ะ ไม่เคยได้ยินเลยอ่ะ ขอโทษนะคะ พอดีเพิ่งเพิ่งเป็นนิว บายอ้าวบุกมาเลยตั้งแต่ต้นเกมเลยจ้า มา มา อยู่ไหนเอ่ย Shadows traveling. มีไหมแถวนี้ ไม่มีงั้นแพนเลยละกัน อ่า เอาบังไว้ก่อน มันไม่ได้อยู่แถวนี้แล้วก็ระวังไว้ โยรุโยรุอยู่ตรงนั้น โอ้ยโอเมนเก่งไปไหมคัน โอ้เพื่อนฆ่าหมดเลย โอเมนเก็บไปสิบเอ็ดนะคะนับถือว่าเก่งมากเลยเอีหยังนี่เอ้ยบายเช็ดอ้ายทันไหมไม่ทันไม่ทันละไม่ทัน ทำไมไม่บอกตั้งแต่เนิ่นๆวะอ้าว ทีมนั้นยอมแพ้ ทุกคน โอ้ยยอมได้ไงจีจีเอาพีไม่ทัน ในเมื่อเขายอมแพ้ ก็ต้องเล่นอีกนะคะทุกคนนะ อยากแพ้บ้างนะคะ เออมามา เอาล่ะ ทุกคนเมื่อกี้เราหยุดอัดไปสักพักเพราะคิดว่าจะแพ้แล้วนะคะ แต่ว่ามินี่คิดว่ามันไม่น่าจะใช่อย่างนั้นนะคะ เพราะว่าดูสิ มันเอ็ดแล้วมินี่คิดว่าเอ่อสี่ต่อห้านะคะ ใครจะชนะก็อยากจะลุ้นจริงๆนะคะ มามาต่อกันเลย j k s over. You're dead. เอ้ยอยู่ A กันมันอยู่ A กันไป A ไป A ไป A ก่อน Opening lateral. Spike planted. Parasite. Enemy spotted A. Enemy spotted เฮียขอร้องแหละกูไหวล่ะเอ้เพิ่งนะ โอ้ยตายแมชพอยต์แล้ว คิดจริงจริงค่ะ ออมีแอด ออ่ะมีแอดบีไปบีอ่ะ ช่ เราต้องอยู่ด้วยกันนะคะถึงจะชนะได้ เตรียมฆ่ามันไว้เลยหน้ามันไส้มาก ถึงจะใช้ไม่เป็นก็เถอะนะ ใช้ไงวะ นี่เหรอ อ้าว หมดเลย มีอ่ะไม่ยอมออกมาวะ อ้าว ทันว่ะเว้ยอยู่เต็มเลย น่าเบื่อ อย่ามาซ่ากับพี่ไอ้น้อง Reloading. ตายเอ้ยมันสกินอะไรของมันวะ o วยชนะแล้วชนะแล้ยังยังยังสม่เสมอเว้ยเฮ้ยคุณอีเกิลก็โหด เอ้ย ทุกคนนี่มันเอ็นเกมแล้ว นี่พอยเท่ากันแล้วมาดูกันว่า 4 ต่อ 5 ใครจะชนะกันนะคะอย่าประมาทนะทุกคน รวมถึงฉันด้วยนะ ยิงอะไรครับ หัวร้อนเหรอมา เอาด้วยนี่แหละนี่แหละ ันอยู่นู่นปะอ่านั่นไงอยู่นี่อยู่นี่นี่มันไม่ออกมา ไปไหน เดี๋ยวช่วยยิง ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเริ่มไม่ได้แล้ว เดี๋ยวรีบไปรีบไปรีบไปบี เพื่อนเพื่อนจะตายแล้วเนี่ย ฉันด้วย แมชพอยต์แล้วเด้อสี่ต่อห้านะเอ้ย เราเราเหลือสามที่นะโอ้ยมันหันไม่ทันบอยเฮ้ย เฮ้ยเพื่อน เฮ้ย n โอ้ my god เป็นเกมที่พลิกมากนะคะพลิกเกมมากอะไรที่แบบมันพีกอะทุกคน เหมือนจะชนะก็ไม่ชนะ ทุกคน ยังไงไม่รู้ ตอนจบมั่วมากเลยนะคะ โอเคนะคะสำหรับ คุณอีเกิลได้เป็น MVP ของเกมนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะ ก็มาดูดิฉันบ่นได้นะคะ โอเคนะคะ ใครอยากเล่นแอดมานะคะ นี่ค่ะ มินิเลิฟลี่ นะคะ โอเคค่ะ ลาก่อนนะคะ เหนื่อยมากเลยค่ะ ต้องไปหาทำอย่างอื่นละบ๊ายบาย